วัสดีค่ะ ตอนนี้เป็นตอนที่ 29 เรื่อง บทนำการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันสำหรับวัตถุประสงค์ในตอนนี้นะคะ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจนิยามความหมายของปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขต เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคนิคคำนวณหาปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตได้ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจนิยามและแนวคิดของปริพันธ์แบบจำกัดเขต พื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสำคัญของทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ปริพันธ์เพื่อหาพื้นที่ของบริเวณซึ่งอยู่ระหว่างโค้ง และปริมาตรของรูปทรงสามมิติที่เกิดจากการหมุนได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาสำหรับปริพันธ์ไม่ตรงแบบพร้อมบทประยุกต์ได้ค่ะ สำหรับโครงสร้างบทที่ 4 การหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ บทนำการหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน ซึ่งจะศึกษาในตอนที่ 29 บทนิยามและทฤษฎีบทของปริพันธ์ไม่จำกัดเขต จะศึกษาในตอนที่ 30 หลังจากที่เรารู้จักนิยามและทฤษฎีบทของปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เราจะศึกษาเทคนิคการหาปริพันธ์ซึ่งจะศึกษาในตอนที่ 31ถึงตอนที่37 ค่ะ ปริพันธ์ของฟังก์ชันเป็นคอนเซปที่สำคัญในวิชาคณิตศาสตร์ ปริพันธ์เป็นหนึ่งในสองหัวเรื่องที่สำคัญสำหรับวิชาแคลคูลัสสำหรับเนื้อหาในบทนี้จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยที่ส่วนแรกคือ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต และส่วนที่สองคือ ปริพันธ์จำกัดเขต การหาปริพันธ์จำกัดเขตผ่านนิยามของการหาปริพันธ์เป็นเรื่องยาก ทฤษฎีบทที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างปริพันธ์แบบจำกัดเขต และปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขต คือ ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส ทฤษฎีดังกล่าว ช่วยให้การคำนวณปริพันธ์แบบจำกัดเขต ผ่านทางปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ซึ่งทำให้การคำนวณไม่ยุ่งยากจนเกินไป ในกรณีที่ขอบเขตที่พิจารณาเป็นเซตอนันต์ หรือฟังก์ชันที่หาปริพันธ์เป็นฟังก์ชันไม่ต่อเนื่อง เราจะเรียกปริพันธ์แบบจำกัดเขตนี้ว่า ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ทีนี้เรามาดูกันในหัวข้อปริพันธ์ไม่จำกัดเขตก่อนนะคะ ในการศึกษาปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เราจะศึกษาเกี่ยวกับปฏิยานุพันธ์และนิยามก่อนเป็นอันดับแรก เมื่อเราทราบนิยามและทฤษฎีบทต่างๆ เราจะศึกษาเทคนิคในการหาปริพันธ์ซึ่งมีด้วยกัน 6 แบบ คือ เทคนิคการคำนวณปริพันธ์โดยการแทนค่า เทคนิคการคำนวณปริพันธ์โดยการแยกส่วน เทคนิคการคำนวณปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ เทคนิคการคำนวณปริพันธ์โดยการแยกเศษส่วนย่อย เทคนิคการคำนวณปริพันธ์ของฟังก์ชันตรรกะของ sin x และ cos x และเทคนิคการคำนวณปริพันธ์ของฟังก์ชันที่มีเลขชี้กำลังเป็นเศษส่วน หลังจากที่เราเรียนการคำนวณปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เราจะศึกษาปริพันธ์จำกัดเขต โดยศึกษานิยามของปริพันธ์จำกัดเขตจากการนำทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสมาช่วย จากนั้นเราจะศึกษาการหาพื้นที่ปิดที่อยู่ระหว่างโค้ง และการหาปริมาตรของรูปสามมิติที่เกิดจากการหมุน ซึ่งมี 2 แบบคือ ระเบียบวิธีแบบจาน และระเบียบวิธีแบบเปลือกทรงกระบอก ในกรณีที่ขอบเขตที่พิจารณาเป็นเซตอนันต์ หรือฟังก์ชันที่หาปริพันธ์เป็นฟังก์ชันไม่ต่อเนื่อง เราจะเรียกปริพันธ์แบบจำกัดเขตนี้ว่า ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ซึ่งเราจะศึกษานิยามของปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ศึกษากรณีขอบเขตของการหาปริพันธ์เป็นเซตอนันต์ กรณีฟังก์ชันในการหาปริพันธ์เป็นฟังก์ชันไม่ต่อเนื่อง และสุดท้ายคือบทประยุกต์ของปริพันธ์ไม่ตรงแบบ อย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะ ปริพันธ์ของฟังก์ชันเป็นคอนเซปที่สำคัญในวิชาคณิตศาสตร์ ปริพันธ์เป็นหนึ่งในสองหัวเรื่องที่สำคัญสำหรับวิชาแคลคูลัสสำหรับเนื้อหาในบทนี้จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยที่ส่วนแรก จะกล่าวถึงปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขต ซึ่งถูกนิยามผ่านบทกลับของอนุพันธ์ของฟังก์ชัน หรือที่เรียกว่าปฏิยานุพันธ์ หลังจากที่เราได้ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ในการหาปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตของฟังก์ชันไปแล้ว เราจะเริ่มศึกษาถึงนิยามของปริพันธ์แบบจำกัดเขต ซึ่งแนวคิดของนิยามดังกล่าว เกิดมาจากที่เราต้องการหาพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมระหว่างกราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) บนช่วงปิด ab ซึ่งในทางปฏิบัติ การหาปริพันธ์แบบจำกัดเขตจากนิยามเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก ทฤษฎีบทที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริพันธ์แบบจำกัดเขต และปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขต ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวมีชื่อว่า ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสทฤษฎีดังกล่าวช่วยให้การคำนวณปริพันธ์แบบจำกัดเขตผ่านทางปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ซึ่งทำให้การคำนวณไม่ยุ่งยากจนเกินไป พิจารณาพื้นที่ที่ถูกปิดล้อม ระหว่างกราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ fx บนช่วงปิด ab แนวคิดในการหาพื้นที่ เราจะใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้ามาช่วยในการหาพื้นที่ จากรูปจะเห็นว่า ค่าที่ได้จากการหาพื้นที่โดยใช้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายังมีความผิดพลาดสูง ถ้าเราใช้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพิ่มขึ้น จะสังเกตได้ว่า ค่าผิดพลาดจะน้อยลง จะสังเกตว่าจำนวนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มากขึ้น จะทำให้เราหาพื้นที่ใต้กราฟได้ถูกต้อง นอกจากนั้น เรายังกล่าวถึงบทประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต ซึ่งมีการหาพื้นที่ ซึ่งอยู่ระหว่างกราฟ y เท่ากับ f(x) และกราฟ y เท่ากับ gx บนช่วงปิด ab รวมถึงการหาปริมาตรของรูปทรงสามมิติ ที่เกิดจากการหมุนบริเวณปิดบนระนาบ xy รอบแกนพิกัดอีกด้วย โดยหัวข้อดังกล่าวจะมีการกล่าวถึงระเบียบวิธีของการหาปริมาตรสองระเบียบวิธี คือ ระเบียบวิธีแบบจาน และระเบียบวิธีแบบเปลือกทรงกระบอก สรุปในตอนนี้นะคะ เราจะทราบถึงรายละเอียดปริพันธ์ของฟังก์ชัน และทราบถึงบทประยุกต์ของปริพันธ์ ในตอนถัดไปตอนที่ 30 เราจะศึกษาบทนิยามและทฤษฎีบทของปริพันธ์ไม่จำกัดเขตค่ะ Thank you.